วัตถุดิบและอุปกรณ์การทำวายกล้วยตีบใหญ่อีสานดังต่อไปนี้ กล้วยตีบใหญ่สุก 5กิโลเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดอุณหภูมิ ผ้าสะอาดถุงมือปราศจากเชื้อยีสต์ กลวยกลอง มีด ที่ตักเหยื่อ1.5 ลิตร ถังน้ำใช้สลับหมักวายกล้วยติดอีสานน้ำยาสตาร์แซนโหลถังพลาสติกน้ำตาลทรายแดง 2 กิโล ขั้นตอนการทำวายกล้วยตีบใหญ่ อีสาน ดังต่อไปนี้หยิบกล้วยตีบใหญ่ใช้มีดปอก ช้มีดปอกเปลือกกล้วยให้หมดหั่นกล้วยพอคำ สูตรนี้เราจะไม่บดกล้วยให้ละเอียด เราจะแบ่งกล้วยเป็นชิ้นๆ ราะว่าผลพอกล้วยเป็น ผลที่มีเนื้อละเอียดหากปันก็จะเละทำให้เราเวลากรองจะยากลำบาก เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการกรองโดยหั่นเป็นพอคำเวลากรองชิ้นใหญ่ก็จะสะดวกในการกรองส่วนเนื้อที่เป็นชิ้นๆ เราก็สามารถที่จะนำไปบด เป็น อย่างอื่นได้ จะสังเกตเห็นว่ากล้วยตีบใหญ่นี่ สุกและฉ่ำมาก โดยปกติเขาจะใช้ยืดจากตัวกล้วยเอง แต่เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทำเป็นไวน์ ให้มีรสเปรี้ยวจากกล้วยน้อยที่สุด แต่จะได้กลิ่นหอมจากกล้วยและน้ำตาล ครับนี้เราก็ จะปาดกล้วยไปเรื่อยๆจนแล้วเสร็จตั้ง 5กิโล ล้วยตีบใหญ่สุกปลอกเรียบร้อย ต่อไปเราจะนำไปต้มกับน้ำ 12 ลิตร น้ำตาล 2 กิโล ตอนนี้กำลังต้ม น้ำเพื่อที่จะใส่น้ำตาล แล้วก็ใส่กล้วย เรามาดูอุณหภูมิของน้ำร้อน น้ำที่จะต้มอุณหภูมิอยู่ประมาณ 70 องศา ตัวนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ 68.5 ก็ถือว่าใช้ได้ เราจะมาต้มกันต่อไป ตัวนี้น้ำเดือด 70 องศาแล้วพร้อมที่จะละลายน้ำตาล น้ำตาลลงไปในหม้อ พร้อมกับคน เพื่อที่จะให้น้ำตาลในหม้อ ละลายเร็วที่สุดในกิโลแรก ต่อไปกิโล ที่สองเป็นน้ำตาลทรายแดงสำหรับกล้วยเราจะต้มอยู่ประมาณ 20 นาทีใช้พาย น้ำ12 ลิตร น้ำตาล2กิโลที่ใส่ 2 กิโล เพราะว่าในตัวกล้วยนั้นมีความหวานของเขาอยู่แล้ว ถ้าหากไม่เพิ่มน้ำตาลยีสต์ก็จะทำงานช้าเนื่องจากว่า กว่า กล้วย จะละลายกลายเป็นน้ำตาล เปลี่ยนสถานะจากเนื้อกล้วยและคลาย เนื้อกล้วยเป็นน้ำตาลจะต้องใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นเราก็ใช้น้ำตาล 2 กิโล เพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยากับยีสต์ เมื่อน้ำกับน้ำตาลผสมกันดีแล้ว เราก็นำกล้วยทั้งหมด 4 กิโล ลงไปต้ม ต้มในอุณหภูมิ 70 องศา ระยะเวลายาวนานประมาณ 15-20 นาที ไม่ให้เกินเนื่องจากว่าเราต้องรักษาความหอมของกล้วย และธรรมชาติของเนื้อกล้วย ในระหว่างต้ม เราต้องค่อยๆหมั่นคน เนื่องจากว่าไม่ต้องการที่จะให้เนื้อกล้วย ลงไปก้นหม้อไฟที่กำลังเดือดร้อนจะทำให้เนื้อกล้วย กับก้นหม้อไหมเราต้องค่อยๆ มั่นกวน เราจะปล่อยระยะเวลาไว้ประมาณ 20 นาที แล้วกลับมาดูใหม่ ในความร้อน 70 องศาหลังจากต้มกล้วยกับน้ำตาลอุณหภูมิ 70 องศา ระยะเวลา 20 นาที เราก็นำหม้อ ลงมาใส่ถังน้ำเพื่อที่จะระบายความร้อนให้ได้ 40 องศาแล้วจะนำไปกรองเพื่อที่จะหมักวายต่อไป